ที่เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ภาษา สวัสดีค่ะ หลังจากที่เราได้พูดคุยกันเรื่องความเป็นไปได้จากการใช้เกม The Sims แล้วก็ World of Warcraft ในการเรียนรู้ภาษาไปแล้ว วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เรียนที่มีประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาจากเกมไปชมกันเลยค่ะ ก็ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเกมทั่ว ๆ ไปหรือว่าเกมออนไลน์เงี้ยค่ะ คือเท่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้คุยกับ คนอื่นๆรวมถึงญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ ส่วนใหญ่คือจะมองว่า การเล่นเกมเนี่ยเป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่น หรือว่าเด็กๆที่ชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจอะไรอย่างนี้ ประมาณว่าจะทำให้เสียการเรียนบ้างละทำให้เสียสุขภาพจิตบ้างละทำให้เกิดอาการติดแล้วก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้ นอกจากนั่งอยู่หน้าจอคอมบ้างละซึ่งในความคิดของหนูเองคือมันมันไม่ถูกซะทีเดียวค่ะ เพราะว่าการที่ ใครสักคนจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่าง หนูคิดว่าปัจจัยมันมีมากเกินกว่าที่จะไปโทษเกมเพียงอย่างเดียว เพราะว่าแน่นอนว่าสภาพแวดล้อมหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่เลาล้อมชีวิตคนเราถูกไหมคะ เพราะงั้นคือการที่เราจะไปโทษเกมอย่างเดียวเนี่ย หนูคิดว่ามันไม่ถูกต้อง อาจจะมีส่วนบ้างแต่ก็ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของหนูเองก็คือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมคนหนึ่งแล้วก็ชอบเล่นมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วแบบเล่นกับพี่น้องบ้างอะไรบ้างหรือบางทีที่ไม่มีใครว่างก็นั่งเล่นคนเดียว แต่ว่าก็สามารถรักษาได้ทั้งสุขภาพจิตการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกมส่งผลกระทบไปถึงค่ะก็คืออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเข้ากับคนในสังคม ซึ่งหนูก็มีไม่มีปัญหาเลยมีเพื่อนเยอะ ไปเที่ยวกันอยู่ไม่มีขาดการติดต่ออะไรเลย แล้วก็สำหรับการเรียนก็รักษาเกรดได้อยู่ระดับสูงมาตลอด เพราะงั้นคือไม่มีปัญหาหนูคิดว่าปัญหาจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลามากกว่า คือถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องอเวลาไหนควรจะเล่นเวลาไหนคือเรียนก็คือเรียน ซึ่งตรงนี้เนี่ยหนูคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเกมซะทีเดียว ถ้าเกิดว่าเรารู้จักว่าจะแบ่งเวลายังไงดี ซึ่ง อันนี้คิดว่าควรจะต้องมีการร่วมมือกัน ถ้าเกิดว่าเด็กไม่สามารถแบ่งเวลาเองได้อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยคำให้คำแนะนำมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้คือที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเกมเนี่ยบางครั้งพวกเกมออนไลน์ต่างๆ ที่จะมีการต่อสู้กันหรือว่าทำลายมอนสเตอร์บ้างอะไรเงี้ยอาจจะนำนำไปสู่ความความโหดร้าย ความแปรปรวนในอารมณ์หรือว่าความเกลี้ยกล่อม อะไรประมาณนั้นนำไปสู่พฤติกรรมที่แบบ violence อะไรประมาณนั้น ซึ่งจริงแล้วหนูคิดว่า อันนี้ไม่ใช่สักทีเดียว เพราะว่าหลายๆเกมที่ที่เคยเล่นมาอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมไปในตัวก็มีเหมือนกัน ซึ่งมันมันขึ้นอยู่กับประเภทของเกมแต่ละแบบ ี้ค่ะซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ แล้วเกมที่หนูเล่นคือมันจะสอนในเรื่องของอการใช้ชีวิตบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีเกมหนึ่งที่ที่ที่หนูชอบมากๆแบบชอบพิเศษเลย ก็คือมันจะเป็นเกมที่เหมือนกับปลูกฝังให้เรามีความเป็นมนุษย์มากมากกว่า เพราะว่าเหมือนอาจจะขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเกมชื่อ Undertale เป็นเกมที่เหมือนกับเป็นคอน FLICT ระหว่าง มนสเตอร์สกับโลกของมนุษย์ประมาณว่าสองเผ่าพันธุ์สู้กันอะไรประมาณนั้น ทีนี้เนี่ยตัวเราเนี่ยจะบังเอิญเข้าไปติดอยู่กับโลกของมอนสเตอร์ซึ่งพยายามจะหาทางกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คือระหว่างทางกลับบ้านเราก็ต้องเจอมอนสเตอร์หลายตัวมากๆ หลายประเภทมากๆ ซึ่งเราก็จะมี 2 ตัวเลือกให้เลือกว่าจะฆ่ามอนสเตอร์ หรือว่า จะคอมเพลมไ i ส์จะคุยกับเขาดีๆ หรือว่าพยายามที่จะ make friend อะไรประมาณนั้น ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะฆ่าม monsters ตั้งแต่เหมือนกับว่าเป็นการตัดสินว่าพอเห็นมอนสเตอร์เราตัดสินใจว่าเขาไม่ดีแล้วก็ฆ่าเขาเนี้ยสุดท้ายคือฉากจบของเกมนี้จะกลายเป็นสกนาฏกรรม ซึ่งมันพอถึงฉากจบปุ๊บเนี่ย มันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดความเป็นมนุษย์ เราเป็นคนที่โหดร้ายป่าเถื่อนมาก ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำแบบนั้น ตอนที่หนูเล่นเกมรูทนี้จบคือรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลย กับการที่เราไปทำร้ายมอนสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะคุยกับมอนสเตอร์แทน คอมเพลมไพร์แทน เกมจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากๆ แล้วก็จบด้วยการที่2เผ่าพันธุ์คืนดีกัน ซึ่งหนูมองว่ามันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่คิดว่าจะมีสอนทั่วๆไปในหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นการเหมือนเป็นการปลูกฝังความคิดของเราที่เราไม่รู้ตัวผ่านการเล่นเกม เพราะว่า หลายๆ เกมเกมสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่มีการปูเนื้อเรื่องมาอย่างดีแล้ว ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมไปในตัวค่ะดังนั้นคิดว่าการที่บอกว่าเกมจะนำไปสู่การกระทำอันโหดร้ายป่าเถื่อน เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ไม่ดี อันนี้หนูคิดว่าไม่จริงค่ะค่ะค่ะ นอกจากนี้ก็คือ การเล่นเกมเนี่ย การที่หนูชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กมันนอกจากจะปลูกฝังเรื่องหลายๆอย่างแล้วเนี่ย ที่สำคัญคือเรื่องของภาษา เพราะว่าหลายๆเกมที่หนูเล่นเนี่ย มันจะเป็นเกมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แล้วก็เพราะว่าเกมของไทยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีการไม่ไม่ค่อยมีฐานผลิตเท่าไหร่ เพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องส t รั g เกิลมากๆ กับการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งในเมื่อชอบเล่นเกมเนี่ย เราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราจะไม่เรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะว่าการที่ ต้องบอกก่อนว่าเกมที่หนูเล่นส่วนใหญ่คือมันจะเป็นเกมเป็นเป็นโนเวลที่มีเนื้อเรื่อง ดังนั้นเนี่ยพวกฟังก์ชันต่างๆ หรือว่าสตอรี่ไลน์จะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ หรือว่าทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องของมัน คือเล่นไปก็เท่านั้น ซึ่งมันจะไม่สนุกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางที่กำลังเล่นไปเราจำเป็นต้องเข้าใจเนื้อเรื่อง ดังนั้นเมื่อเจอคำศัพท์ที่แปลไม่ออกแรก ๆ ที่เล่นค่ะตอนประถมอะไรอย่างนี้ดิกชันนารีอยู่ข้างตัวเลยคำนี้ไม่เข้าใจเปิดคานี้ไม่เข้าใจเปิด เจออีเดียมหรือว่าวลีหรือเขาเรียกว่าเป็นเป็นประเภทของคำแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็จดไว้เผื่อว่าได้ใช้อนาคตซึ่งมันช่วยจริงๆค่ะเพราะว่า หนูเป็นคนชอบแบบว่าเรียนรู้จากรอบๆตัวมากกว่าดังนั้นเนี่ยเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการช่วยเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่พูดตรงๆเลยว่า เกินกว่าครึ่งชีวิตได้มาจากการเล่นเกม ก็คือเก็บคำศัพท์ไปเรื่อยซึ่งพอเราเจอคำศัพท์พวกนี้บ่อยๆเป็นชุดคำศัพท์บ่อยๆเนี่ยแรกๆอาจจะต้องเปิดคำศัพท์ เปิดดิกชันนารีซ้ำไปซ้ำมาว่าคำนี้หมายถึงอะไร แต่พอเราเจอมาเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราจดจำมันไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วสามารถใช้มันปรับใช้มันได้ในอนาคตค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่ หนูเล่นเกมออนไลน์ ก็คือเป็นเกมเกมออนไลน์ ที่ที่ชอบมาก ๆ ทีนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ของไทยมันปิดลง ทำให้ แต่ว่าอยากเล่นมาก ๆ เพราะงั้นเนี่ยต้องไปดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศมาเล่นซึ่งการที่เข้าไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ของต่างประเทศของของต่างประเทศเนี่ยหมายความว่าเราจะได้เจอกับเพื่อนต่างชาติมากมาย ตอนนั้นนี่มีทั้งจำได้ว่ามีทั้งอังกฤษอเมริกาสิงคโปร์ เป็นญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันไปเล่นเซิร์ฟของของอเมริกาค่ะก็คือพอระหว่างเล่นเนี่ยนอกจากจะได้อ่านสตรีไลน์อ่านฟังก์ชันคำสั่งต่างๆ ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยยังได้คุยกับเพื่อนต่างชาติคือมีเพื่อนเพิ่มเยอะมากตอนนั้นคือเป็นอะไรที่สนุกมาก ๆ เพราะว่าการเล่นเกมอยู่คนเดียวบางทีมันอาจจะ เบื่อบ้างแต่พอเรามีเพื่อนเล่นมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกจำลองด้วยกัน แล้วก็ไปทำมิชชั่นด้วยกัน ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นโลกไร้พรมแดนนะคะ เพราะว่าณตรงนั้นเนี่ยภาษากลางที่เราต้องใช้สื่อสารคือภาษาอังกฤษ เพราะว่าแต่ละคนคือมาจากทั่วทุกมุมโลกเราไม่สามารถใช้ภาษาของเราในการสื่อสารได้ แรก ๆ อาจจะเป็น broken English บ้างแต่ว่ามันค่อยๆ improve ขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามเวลาที่เราเล่น ซึ่งนอกจากจะสนุกสนานผ่อนคลาย ใช้เวลาว่างไปเรื่อยๆ แล้วเนี่ยมันยังได้ได้เพื่อนได้การฝึกภาษา อย่างมากค่ะ จากการพูดคุยกับนักศึกษา เราจะเห็นได้ว่า การเล่นเกมภาษาอังกฤษ มีส่วนช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้ การเพิ่มขึ้นของความนิยมในการใช้สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์พกพาทำให้ผู้เรียนภาษาในปัจจุบัน มีโอกาสเข้าถึงเกมง่ายๆ หรือ casual game มากยิ่งขึ้น casual game จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้เรียน เนื่องจากใช้เวลาในการเล่นน้อย และเป็นการสร้างความเพลิดเพลินแบบหนึ่งค่ะ ถึงแม้ว่า Casual g a กมส่วนใหญ่ จะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะ แต่การเล่นเกมที่ใช้ภาษาเป้าหมาย เช่นภาษาอังกฤษ ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คอนแทคกับภาษาที่เรียนมากขึ้น และอาจจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษายิ่งขึ้นด้วยค่ะ จากตัวอย่างนี้ ก่อนการเล่นเกม Angry Birds ผู้เล่นจะได้อ่านบทบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ หากผู้เล่นไม่เข้าใจคำศัพท์ ก็สามารถเปิดดูความหมายในพจนานุกรม นอกจากนั้น การควบคุมตัวการ์ตูนและการสื่อสารในเกม ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ผู้เล่นต้องใช้ทักษะการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเล่นเกมในลักษณะที่กล่าวไป จึงเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ รวมทั้งการฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบทางอ้อมด้วยค่ะ การใช้ casual game บนสมาร์ทโฟน มีประโยชน์สำหรับครูผู้สอนเพราะว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ราคาถูก และสามารถหาได้ง่าย หลายๆ เกมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้ Casual Game เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสอน ก็สามารถทำได้ง่าย เพราะว่าเป็นสื่อการสอนที่ผู้เรียนเกือบทุกคนมีพกติดตัวอยู่แล้วค่ะ ในด้านผู้เรียนการใช้ Casual Game สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการ Learning by Doing ซึ่งผลการวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศพบว่าผู้เรียนสามารถจำข้อมูลได้ร้อยละ 10 จากเรื่องที่อ่านร้อยละ 20 จากสิ่งที่ได้ยินร้อยละ 30 หากได้เห็นภาพประกอบร้อยละ 50 หากได้ชมวิดีโอสาธิต พร้อมการบรรยาย และร้อยละ 90 ถ้าได้ลงมือทำค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเกมประเภทไหนก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับการใช้เกมในการเรียนการสอนภาษาก็คือ การเลือกเกมที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน และต้องเป็นเกมที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนรู้สึกสบายใจเวลาเล่นค่ะ ก่อนนำเกมมาใช้ในการเรียนรู้ภาษา ผู้สอนควรตั้งจุดประสงค์ที่ชัดเจน เมื่อบวกกับเครื่องมือที่ดี โดยการเลือกสรรและนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง การเรียนรู้ด้วยเกม ก็ควรจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุดคำตอบหนึ่งสำหรับห้องเรียนแห่งอนาคต พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ you.